มาดิวะ มาลองดูวะเกมนี้เกมใหม่ของค่าย PG นะ คุณผู้ชมใหม่ล่าสุดแกะกล่องกระดองกระแดงเลยนะ เออเห็นเขาว่ากันว่าเกมนี้ไม่ค่อยจะแตกนะ แต่ผมไม่เชื่อแบบนั้นนะ ผมว่าเกมใหม่มักแตกดีนะ เกมเก่ามักแตกง่าย เกมใหม่มักแตกดีนะเออมาดิวะสำหรับเกมนี้นะครับผมรายจ่ายจะเป็น 5 ตัวนะคุณผู้ชมต้อง 5 ตัวติดกันหรือ 5 ตัวในแถววะ แล้วก็พื้นทองทองก็จะเปลี่ยนเป็นวายนะ ขอให้มันได้โชสแกตเตอร์ 3 ตัวนะ มีพระราชา มีพระราชินีโอ้พระราชาโปรยตังวะอันนั้นแน่อันนั้นแน่อันนั้นแน่อันนั้นแน่อันนั้นแน่แล้วก็อันนั้นแน่เออเอาวะแล้วก็จะมีวายนะ ผู้หญิงทองนะ ผู้หญิงโดนสาบเป็นสีทอง พูดอะไรเยอะแยะมากมายนะ ไปรับชมกันเลยดีกว่าคุณผู้ชม ขอเริ่มเบาๆที่เบ็ด10 10 แล้วกันเนาะ เล่นกันเป็นเวลา 14 นาฬิกา 8 นาทีครับ น้องๆหนูๆคุณได้รับคำแนะนำ ไม่แนะนำไม่ทำตาม นะฮะไป ลุย มาดูว่าแตกยังไงนะ โอ้โห เปลี่ยนเป็น Y แล้วยังไงต่อหูคูณ 4 ชี้เข้ามา ปึ๊บ แล้วก็อ่าจะคูณใช้รอบเดียวนะ รอบที่มันเปลี่ยนสัญลักษณ์นะ มันเป็นยังไงวะ ปึ๊บ แล้วก็อ่า เออต้องเป็นขอบทองนะ ขอบทองอยู่ใกล้ๆ กันเนาะเปลี่ยนเป็นวายแล้วก็ใส่คูณเข้าไปอูสแกตเตอร์เข้าคุณผู้ชมพูดกำลังแบบงงๆ เพิ่มตัวคูณรวมด้วยการชนะรางวัลที่มีวายร่วมอยู่อ่ะไปดูกันครับผมอ่าเป็นปุ๊บเป็นวายแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรนะปุ๊บปุ๊บ เออ A มาเต็มๆแล้วยังไงต่อ เปลี่ยนเป็น Y แล้วก็ขยับลงมา ก็ยังไม่ได้ใช้นะต้องเป็น 5 ตัวนะคุณผู้ชม 5 ตัวติดกันนะโอ้โหนั่นแหละครับผม Y เต็มๆอย่างนี้แล้วก็สวยดีครับ คูณ 5 เข้าไป แล้วก็มีอีกไหมโอ้โหน่าเสียดายนะแก้ว Y ไม่ได้ใช้ว่ะไม่ได้ไม่ได้โชว์ว่ะนั่นแหละครับผมเปลี่ยนเป็น Y แล้วแก้ว Y เต็มๆตัวนี้คูณ5เข้าไปแล้วคูณ10ไป470 มีต่อไหมนั่นแหละครับผมตัวสวย เออคูณสี่เข้าไปคูณเปสิบสี่เออใส่เข้าไป แล้วก็เคกับโอ้โหเคกับหินสมบัติคูณสิบหกใส่เข้าไป แล้วก็วายมารอแล้วยังไงต่อคูณอีกสามเป็นสิบเก้าใส่เข้าไป แล้วก็ยังงงอยู่นะ ตอนนี้ก็ยังงงอยู่นะ รับรางวัลเมกะไปก่อน 859 บาท ถุย895เออไปต่อปึ๊บขอเป็น A เฮ้ยไม่ได้วะไม่ทำตัวติดติดกันสักหน่อยดูวะ ปึ๊บลงมาแล้วมีตัวเชื่อมไหมไม่มีคอมโบต่อเนื่องแล้วก็หมดแล้วคุณผู้ชมเออเอาเรื่องอยู่นะได้เรื่องอยู่นะคุณผู้ชมได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่ ขอญาตขยับเป็ดแล้วกัน ขอเมื่อกี้ถือว่ามาเร็วนะแตกได้แตกดีอยู่นะ มีมีรอบหมุนอยู่พันสองใช่ไหมใส่ร้อยแล้วกันนะ ไป รู้แล้วรู้รอด ดูซิว่าจะรู้แล้วหรือจะรู้รอด เออ อยากได้แบบโชะใหญ่ ๆ แล้วก็เลิกเลย โชะใหญ่ ๆ แล้วล่ำลาเลยมีไหมโอกาสเหลือหกครั้งนะคุณผู้ชม หมดเป็นหมดนะ บอกไว้ก่อน เออสวยสเกตเตอร์มีลุ้นอยู่เอาวะเอาวะสเกตเตอร์ลงมาเลยลงมาเลยอีแก้ววายนี่มันเกะกะนี่แก้ววายตัวเนี้ยเออขยับ นั่นแหละครับผมเป็นวายแล้วคูณ4เข้าไป แล้วก็สเก็ตเตอร์สองตัวค่ะเปลี่ยนเป็นวายได้อยู่คูณ3 แล้วก็เฮ้ยรายจ่ายแปลกๆนะพีจีทำเกมมาแปลกๆอยู่นะ ขออนุญาตใส่เทอร์โบคุณผู้ชม รู้เร็ว รู้เร็วกับรู้เรื่องจะเอาไหน รู้เรื่องก็รู้แล้วรู้แล้วก็รู้รอด นั่นแหละครับผมเข้าขอบคุณมากเอาวะเรามากันที่ทุน 200 นะ รอบนี้ได้เกินพันเลิกครับผม แต่มีสิทธิ์ได้เกินสูงนะ เพราะว่าตอนนี้เบ็ดร้อยนะคุณผู้ชมเบ็ดร้อยเบ็ดแพงนะปึ๊บเปลี่ยนเป็นวายได้แก้วมาคูณ3เราเก็บคูณ3 ไว้ยังไงต่อ แค่นั้นแหละเย็ดเคเออเปลี่ยนมาได้แก้วเต็มๆอยู่ แก้วเต็มเต็มคูณ6 เป็นเท่าไหร่ละ900แล้วก็โอ้โหเปลี่ยนเป็นวายกล่องแบบนี้สวย 450 คูณไป 21 เออสวย4น0 0แล้วก็เปลี่ยนเป็นวายเอกับแก้วก็ก็องุ่นเออองุ่นแอปเปิลไปต่อ แล้วก็เออเปลี่ยนเป็นอีกเอาเอาว่าได้คิวได้เคเอาแล้วไงต่อคูณ17 ใส่เข้าไป แล้วก็เฮ้ยแปดพันแล้วว้าวขอบคุณมากขอบคุณมากเออ ยิดแค่สี่รอบมุนสุดท้ายคุณผู้ชมเออเปลี่ยนมา ได้กล่องได้เคแล้วไงต่อ คูณิบเข้าไป แล้วก็มีเพิ่มไหมยังยังยังยังยังยังถึงหมื่นไหมเอาถึงหมื่นไหมรอบมุนสุดท้าย มาไหม เออสวย นั่นแหละครับผม คูณี่ถึงหมื่นสิครับ เออยังไม่หมดแค่นั้น เออไปต่อ เป็นวายแล้วไงต่อโอ้โหคูณยี่สิบแปดจากไปสี่หูสี่พันอือหือขอบคุณมากโอ้โหเมื่อกี้บอกว่าอะไรถึงพันเลิกล่อไปหมื่นหกว้าวโอ้โหไม่รู้ว่าฟุกหรือว่าอะไรนะคุณผู้ชมนะขอบคุณมาก เออเจ็ดพันสี่เออโอเค สวย เออเกมใหม่มักแตกดีบอกแล้ว ไม่รู้ใครบอกผมบอกตัวผมเองนี่แหละเออเจอกันใหม่คลิปหน้าล่ำลากันแค่นี้หนีแล้ววะยังไงช่วยกดกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยอยากให้เฮียวินเล่นเกมอะไรเล่นสุดไหนยังไงก็แนะนำกันเข้ามาสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนครับผม Good night